สวัสดีค่ะเรามาถึงหัวข้อสุดท้ายของการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ และเป็นหัวข้อสุดท้ายของการเรียนรู้ในรายวิชานี้ด้วยนะคะ ก็คือเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเจ้าของธุรกิจออนไลน์อย่างยิ่งนะคะ เพราะอย่าลืมว่าท่านกำลังทำธุรกิจออนไลน์ เพื่อให้มีการซื้อขายบนเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะดังนั้น ท่านจะต้องทำให้เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของท่านได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ และมีความน่าเชื่อถือในวงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะ โดยจะขอแบ่งการนำเสนอ ในหัวข้อนี้ออกเป็น2สส่วนนะคะ โดยส่วนแรกก็คือ จะทำอย่างไรให้เว็บไซต์ของท่านมีเครื่องหมายแสดงความน่าเชื่อถือหรือทัชมาร์กนะคะ ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่แสดงไว้บนหน้าเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเพื่อรองรับความน่าเชื่อถือค่ะ โดยจะเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนของผู้ขายและผู้ซื้อ แล้วจะทำได้อย่างไรคะ ในประเทศไทยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ออกเครื่องหมายรองรับบนเว็บไซต์ e-commerce เรียบร้อยแล้วนะคะ มีอยู่ 2 หน่วยงานก็คือ หน่วยงานแรกเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ โดยธุรกิจของท่านที่ผ่านการรับรอง จะได้ใช้เครื่องหมาย DVD Registerless นะคะ และนอกจากนี้หน่วยงานที่ 2 ก็คือสำนักงานพัฒนาทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชน หรือสอพอทออนะคะ ภายใต้กำกับของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เปิดให้บริการรองรับความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซนะคะผ่านทางเครื่องหมายที่ชื่อว่า Smile Mark นะคะ เพื่อเป็นการยืนยันว่า การบริหารจัดการเว็บไซต์ของท่านเป็นไปตามหลักเกณฑ์3ด้านด้วยกันก็คือ ด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้านการรักษาข้อมูลส่วนตัว และด้านความน่าเชื่อถือค่ะ นอกจากนี้หน่วยงานดังกล่าวนะคะ ยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าออนไลน์ โดยเปิดให้บริการผ่านทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนซื้อขายออนไลน์ค่ะ ที่มีการให้บริการปรึกษาและแนะนำ และแนะนำข้อมูลต่างๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการช้อปปิ้งออนไลน์ไงล่ะคะสำหรับในส่วนที่ 2 หรือส่วนสุดท้ายที่จะนำเสนอนะคะ เป็นข้อคิดจากสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยนะคะ ซึ่งได้สรุปขั้นตอนนะคะ ว่าควรจะต้องทำอย่างไรในการซื้อของออนไลน์ไว้ทั้งหมด 14 ข้อดังต่อไปนี้นะคะ ข้อแรก หากพบว่าสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาดมาก ๆ จนผิดสังเกต ให้ตรวจสอบกับผู้ขายให้มั่นใจเสียก่อนนะคะ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าค่ะ ข้อที่ 2 หลีกเลี่ยงการจ่ายเงินจำนวนมาก ๆ ให้กับคนที่เราไม่เคยซื้อของมาก่อนเลยนะคะ และข้อที่ 3 เมื่อพบหน้าให้ขอเอกสารยืนยันการซื้อหรือติดต่อ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันการซื้อสินค้า หรือขอถ่ายภาพของเขาเอาไว้นะคะ ข้อที่ 4 ลองสั่งซื้อของจำนวนน้อยๆก่อนค่ะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจค่ะ ข้อที่ 5 อย่าไว้ใจในโซเชียลเน็ตเวิร์กของผู้ขายนะคะ เพราะบางคนอาจจะมีบัญชีมากกว่า 1 บัญชีก็ได้นะคะ ข้อที่ 6 ดูว่าชื่อหรือนามสกุลจริงของเจ้าของร้านแสดงอยู่ ที่แสดงอยู่นั้นมีชื่อจริงหรือเปล่านะคะ แล้วก็ลองไปค้นหาข้อมูลผ่านทาง Search Engine ดูประวัติของคนที่เป็นเจ้าของร้านด้วยนะคะ ก็จะทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะ ข้อถัดมาค่ะ ตรวจสอบระยะเวลาในการจดทะเบียนบนเว็บไซต์นะคะ ทางที่ดีควรจะต้องตรวจสอบระยะเวลาว่าเว็บไซต์ดังกล่าว มีการจดทะเบียนมามากน้อย หรือว่านานเพียงใดนะคะ เว็บไซต์ที่เปิดมานานเกินกว่า 6 เดือนจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเว็บไซต์ที่เปิดมาเพียงไม่กี่เดือนนะคะ ถัดมาค่ะ ถ้าหากเป็นผู้ขายที่เป็นสมาชิกร้านค้าบนเว็บไซต์ e-marketplace ที่มีชื่อเสียง จะมีความเชื่อถือมากขึ้นนะคะ ข้อที่ 9 ค่ะ ตรวจสอบการพูดคุยและการโต้ตอบกันก่อนหน้านี้ของผู้ขาย เช่นผ่านทางเว็บบอร์ดโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะ ว่ามีคนเข้าไปเขียนเอาไว้อย่างไรบ้าง กระทูร่าสุดได้พูดถึงพฤติกรรมของผู้ขายไว้อย่างไรนะคะ ข้อที่ 10 ค่ะ ตรวจสอบความใหม่ของสินค้าหน้าเว็บไซต์ และการอัปเดตข้อมูล หากเว็บไซต์ที่มีการอัปเดตข้อมูลเป็นประจำ และมีสินค้าใหม่ๆมีการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น แสดงว่าเจ้าของเว็บไซต์นะคะ หรือเจ้าของร้าน ดูแลเว็บไซต์เป็นอย่างดีค่ะ ข้อที่ 11 ค่ะ ดูว่ามีลูกค้าที่เคยไปซื้อสินค้ากับร้านนี้หรือเปล่านะคะ โดยตรวจสอบนะคะว่า มีคนเข้าไป เคยซื้อสินค้าและบริการของร้านเป็นอย่างไรบ้างนะคะ 12 ค่ะ ตรวจสอบหมายเลขติดต่อร้านค้าโดยเฉพาะเบอร์ 02 ค่ะ ซึ่งถ้ามีเบอร์โทรนะคะ ก็จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า เพราะมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอนค่ะ ข้อที่ 13 ค่ะ หากเว็บไซต์นั้นมีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ก็จะมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นไงล่ะคะ และข้อสุดท้ายค่ะ ควรชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เพราะหากมีปัญหาเราสามารถที่จะยกเลิกการซื้อสินค้าได้ไงล่ะคะ ซึ่งแตกต่างจากการจ่ายเงินสดหรือโอนเงินนะคะ เพราะจ่ายไปแล้วก็ยากที่จะไปขอเงินคืนจากผู้ขายค่ะ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เพื่อให้ผู้เรียนนะคะได้ทราบ ถึงความน่าเชื่อถือในมิติ และมุมมองของผู้ซื้อว่าเขาควรจะพิจารณาอย่างไรบ้างนะคะ ดังนั้นในฐานะที่ท่านเป็นผู้ดำเนินการธุรกิจออนไลน์นะคะ ก็ควรจะทราบเอาไว้ด้วยนะคะ เพื่อจะได้หาแนวทางในการป้องกัน และปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะ มาถึงตอนนี้แล้ว ผู้เรียนทุกท่านได้ศึกษาจนจบหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตอบโจทย์ธุรกิจออนไลน์กันแล้วนะคะ ทีมผู้สอนคาดหวังว่า ความรู้ที่แนะนำให้กับผู้เรียนทั้ง9สัปดาห์ จะเป็นประโยชน์ และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการทำธุรกิจออนไลน์ได้ต่อไปนะคะ ถ้าเนื้อหาส่วนไหนที่ยังไม่เข้าใจนะคะ สามารถกลับไปทบทวนได้ก่อนวันปิดรายวิชานะคะ อย่าลืมทำกิจกรรม เก็บ RC และแบบทดสอบต่างๆ ให้ครบถ้วนนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีผ่านการประเมินผล และได้รับใบประกาศนียบัตรกันทั่วหน้านะคะ ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ